วัสดีครับ ผมใหม่ที่ภาษาการตลาดออนไลน์ครับ วันนี้เราจะพูดกันในหัวข้อ วิธีการสร้างเพจให้ปัง ให้ดัง ให้โด่งในปี 2021 ครับ โอเคครับ ผมก่อนแนะตัวเองก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะครับเราทำอะไรอยู่บ้าง มีหน้าที่อะไรบ้าง ก็ปัจจุบันนี้ครับเรามีผลงานก็คือปัจจุบันผมมีแฟนเพจ ติดตามหลักแสนกลุ่ม หลายกลุ่มมากที่ขึ้นหลักแสนนะครับเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ปัจจุบันนะครับ ลูกศิษย์ของผมนะครับ ทุกคนเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดหลังจากเรียนไปแล้ว ผลลัพธ์เนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่า 99%ได้เลยเพราะผมสอนแบบส่วนตัวจริงๆ แล้วก็ปัจจุบันนี้เราดูแลการตลาดออนไลน์นะครับ ก็เป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ณ ปัจจุบันนี้ครับเติบโตขึ้นทั้ง Facebook แฟนเพจกลุ่ม Facebook ส่วนตัว ทั้งไลฟ์สดแล้วก็ติด YouTube รวมถึง Google AdSense ด้วยครับ สามารถติด Google ได้ด้วยนะอย่าลืมอย่างที่บอกไปครับว่าเราทำทั้งภาพพรีเซนต์วิดีโอพรีเซนต์แล้วก็การตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบจริงๆครับ โอเค มาถึงหัวข้อกันเลยแล้วกันนะครับว่า วิธีการสร้างแฟนเพจในปี 2021 นะครับทำยังไงบ้าง แต่ก่อนอื่นขอแนะนำทุกคนก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆ แบบนี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างนะครับระวังมิจฉาชีพด้วย เพราะปัจจุบันผมเจอบ่อยมาก ครับชอบมาคอมเมนต์ชอบมาตอบคำถามทุกคนเลยในใต้วิดีโอ YouTube ของเรานะครับ อย่าลืมนะถ้าไม่ใช่เจด์ออฟฟิเชียลไม่ใช่เราตอบคำถามคุณอย่าชื่อลงเชื่อเด็ดขาด มีคนเสียเงินเป็นหลักแสนเลยนะครับมาถึงหัวข้อของเราเลยแล้วกันหลายคนชอบถามผมมากว่า ถ้าเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ณปัจจุบันถ้าอยากจะทำเพจปัจจุบัน อยากจะทำการตลาดออนไลน์ปัจจุบัน ผ่าน Facebook ต้องทำยังไงบ้าง ให้มันโตให้ดังให้โดนในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ดีที่สุดและประหยัดงบที่สุดดีไหมครับงั้นไปกันเลยครับว่าทำอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมนะผมใช้โทรศัพท์เหมือนเดิมนะในการ ขียนหัวข้อต่างๆ และข้อมูลต่างๆอยู่ในนี้ครับอันนี้โทรศัพท์ที่ผมใช้ ไม่ได้โฆษณานะครับเป็น oppo แล้วกันนะครับถ้าเป็นโฆษณาได้เราก็ดีใจนะครับโอเคโอเค มาถึงหัวข้อเลยแล้วกันครับวิธีการสร้างเพจในปี 2021 ครับ อย่างแรกที่คุณทุกคนต้องมีนะครับ อย่างแรกเลยที่คุณจะผลิตเพจสร้างเพจขึ้นมา 1 อันนี้ผมให้ความสำคัญอันดับหนึ่งสำคัญมากๆ ที่จะทำให้การตลาดออนไลน์ของคุณเนี่ยไปต่อได้อย่างรวดเร็ว อย่างแรกคือชื่อครับ คุณต้องมีชื่อที่โดนที่สุด เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และต้องเป็นชื่อที่เมื่ออ่านแล้วทุกคนเข้าใจ ทุกคนรู้จักและถ้าจะทำคุณจะขายได้ตั้งแต่ชื่อของคุณเลยนะสำหรับคนที่มีแฟนเพจอยู่แล้ว แล้วบังเอิญแฟนเพจถูกปิดถูกปิดโฆษณาถูกปิดต่างๆ ผมบอกคุณได้เลยตอบคุณได้เลยว่า ชื่อของคุณยังไม่หาย ชื่อเสียงของคุณยังคงมีอยู่ เพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้ชื่อใกล้เคียงกับชื่อเดิมได้เลย แล้วคุณจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาเซิร์ชก็ยังเจอ ก็ยังคงเจอชื่อคุณ แต่ถ้าสำหรับคนที่ทำแบรนด์ใหม่ผลิตแบรนด์ใหม่ ต้องการที่จะให้คนรู้จักแบรนด์คุณใหม่ คุณอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึ่งแต่ถ้าคุณตั้งชื่อโดนใจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและอ่านและเข้าใจ หรือว่าเห็นแล้วเขาเข้าใจจริงๆ ชื่อจะนำพาลูกค้ามาหาคุณครับ ต่อไป สิ่งที่คุณต้องมีอันดับสองนะครับหนึ่งคือลูกคุณต้องมีลูกในการเดินเพจ ที่ดีมากๆลูกที่สื่อสารให้เข้าใจมาก ๆ และรูปของคุณต้องสวยต้องชัดนะครับ เพราะปัจจุบันถ้าคุณจะใช้ภาพที่ไม่สวยไม่ชัด ถามว่าได้ไหมได้ แต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ชอบ และเขาก็จะจัดคุณไป แต่ถ้าคุณมีรูปที่ไม่ดีโทรศัพท์ของคุณอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ คุณอยากทำการตลาดออนไลน์ คุณต้องมีตัวนี้ครับ นั่นคือคอนเทนต์ที่โดน ถ้าคุณมีคอนเทนต์บวกกับรูปพี่โดน คุณจะสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าให้เข้าหาคุณได้อย่างก้าวกระโดดได้เช่นกัน ถ้ารูปของคุณไม่สวยให้เด่นที่คอนเทนต์ ถ้าคอนเทนต์ไม่สวยให้ถ่ายรูปพรีเซนต์ให้เข้าใจ แล้วคุณก็จะโตได้เช่นกัน ต่อไปอันนี้หลาย ๆ คุณทำก็คือวิดีโอหรือไลฟ์สด การใช้วิดีโอผมแนะนำนะครับจะใช้เป็นพรีเซนต์คนที่มีงบหน่อย คุณอาจจะสลับวิดีโอก็ได้อาจจะหนึ่งวันหนึ่งวันคุณอาจจะมีหนึ่งวิดีโอก็ได้นะครับหรือคุณมีงบน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวิดีโอก็ได้5วันหรือสามวันต่อหนึ่งวิดีโอก็ได้ครับแนะนำที่สุดนะครับ แนะนำที่สุดถ้ามีงบน้อยๆสามวันต่อหนึ่งวิดีโอก็ได้พรีเซนต์เพจของคุณไป ต่อมาก็เป็นภาพเป็นคอนเทนต์ในการเดินสตอรี่เพจแต่ต้องมีทุกวันนะถ้าไม่มีวันไหนเนี่ย ผมว่าไม่ผมบอกคุณเลยว่าไม่ดี เพราะว่าการที่เขาจะเข้าเข้าถึงโฆษณาของคุณเข้าถึงรูปของคุณได้ทุกวัน คือเขาต้องเห็นสิ่งที่คุณเสนอได้ทุกๆวันเช่นกัน แล้วการตัดสินใจซื้อจะอยู่ที่ลูกค้า แล้วก็สำหรับการไลฟ์สดผมแนะนำว่าช่วงแรกๆเนี่ยไลฟ์สดอาจจะเป็นการตลาดที่ถามว่าถ้ามีถ้าคุณมีชื่อเสียงอยู่แล้วจากเพจเก่าแล้วถูกปิดทำเพจใหม่ ถามว่าทำได้ไหมทำได้เลยนะับหรือ ถ้าเป็นสินค้าประเภทหนึ่งก็ใช้สลับแล้วกันวันเว้นวันแล้วกัน ในการในการไลฟ์สดถ้าเป็นเพจ คนที่มีผู้ติดตามอยู่แล้ว คนที่เขารู้จักคุณอยู่แล้วถามว่าไลฟ์สดได้ไหมได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าสำหรับคนที่เป็นคนที่เริ่มการตลาดแบบใหม่ไม่มีงบ มีงบน้อย อยากสร้างตัวตนผมแนะนำทำเฟซบุ๊กก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาที่เพจเพจที่ร้อยเขาติดตามถึงผมแนะนำประมาณ 500ซับสไครต์ก็ห้าร้อยผู้ติดตามก็เริ่มที่จะไลฟ์สดได้แล้วนะครับ แล้วก็ค่อยๆพิีเซนต์ไปก็ได้นะครับ บวกกับวิดีโอนะครับ แล้วก็ภาพและคอนเทนต์ก็ได้ หรือคุณคนบางคนอาจจะใช้คอนเทนต์อย่างเดียวก็ได้นะครับ ถ้าคอนเทนต์คุณโดนคุณก็สามารถดึงเข้ามาได้นะครับ ต่อไปนะครับก็คือวิธีการนำเสนอของคุณ คุณนำเสนอแบบไหนล่ะ ถามว่าภาพคือการนำเสนอใช่ไหมใช่ วิดีโอนำเสนอใช่ไหมใช่ แต่ถ้าคุณนำเสนอแค่แฟนเพจของคุณ มันจะไปทางไหนครับเขาคงไม่เขาคงอาจจะเซิร์ชเข้ามาแต่มันน้อย ปริมาณน้อยมาก ๆที่จะเข้ามาหาแฟนเพจของคุณ เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้คนเข้ามาหาแฟนเพจของคุณแบบมหาศาล ผมมี 2 รูปแบบแล้วกัน 1 คือแบบฟรี2คือแบบที่เสียเงินแล้วกัน ผมขออธิบายแบบฟรีก่อนแล้วกันนะครับ ทำผ่านกลุ่มก็ได้ เอาเพจของคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มก็ได้ เสนอนำเสนอพรีเซนต์ผ่านกลุ่มก่อนแล้วก็นำเพจก็ได้ อันแบบนี้ก็ทำให้มีการเข้าถึงจากกลุ่มเข้าสู่เพจก็ได้นะครับหรือจาก Facebook ของคุณก็ได้ว่าผมคุณทำเพจนี้นะ เข้าใจอยู่นะถ้ามีคนติดตามคุณอยู่แล้วค่อนข้างเยอะเขาก็จะเข้าไปหา แฟนเพจของคุณหรือว่าการเชิญเข้าไปก็ได้ในช่วงแรกนะครับสำหรับแบบฟรีนะ ผมบอกแบบฟรี ไม่เสียเงินก็ประมาณนี้โอเคไหมครับถ้าแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่น YouTube หรือ Google ทำได้ไหมได้ ถ้าคุณเป็นคนที่มีคนติดตามใน YouTube อยู่แล้วถามว่าทำแฟนเพจได้ไหมได้ แต่ก็จยมีแปะลิงก์ด้วยและการให้เขาจาก YouTube มาหาคุณก็ได้ แต่ประมาณนี้อาจจะน้อยหน่อยถ้าคุณคนติดตามน้อยนะครับ หรือไม่มีคนดู อย่างที่บอกไปว่าคุณถ้าคุณจะทำการตลาดถ้าต้องการสร้างตัวตนทั้ง 2 รูปแบบทั้ง2แพลตฟอร์มถามว่าได้ไหมได้ แต่จะเหนื่อยผมแนะนำเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันโตก่อนแล้วค่อยทำอีกรูปแบบหนึ่งประมาณนี้นะครับ หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆทวิตเตอร์ได้ไหมหรือติ๊กต็อกหรืออะไรต่าง ๆ แบบฟรีถามว่าทำได้ไหมทำได้ทั้งหมดครับโอเคนะ ประมาณนี้นี่คือแบบฟรีนะ แต่อย่าลืมนะสำคัญที่สุดคือการนำเสนอพรีเซนต์ของคุณนั่นแหละภาพหรือคอนเทนต์นะภาพหรือคอนเทนต์ที่ทำให้คนเข้าใจเนี่ยไม่ว่าจะลงกลุ่มลงเพจ ลง Facebook ส่วนตัว หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆในในเรื่องของวิดีโอนะครับเขาก็จะเข้าหาคุณได้นะครับก็อย่างยกยกตัวอย่างง่ายๆ บางคนนำเสนอแค่บางส่วนตัดหัวข้อสำคัญวิดีโอที่สำคัญที่สุด แล้วไปขายอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็ได้เห็นไหมครับ นี่คือแบบฟรีนะบางคนแค่นำเสนอแค่นี้แค่10วินาที เพื่อให้คนคลิกเข้าไปดู 10 นาทีในอีก1แพลตฟอร์ม แบบนี้เขาก็ได้เงินเช่นกัน เป็นการตลาดออนไลน์อีกรูปแบบเช่นกันนะครับโอเคนะอ่าโอเคมาถึงหัวข้ออหัวข้อหนึ่งก็คือคนมีงบ แล้วก็ก็คือนั่นคือการแบบเสียเงินแล้วกันครับ แบบเสียเงินก็เหมือนกันเลยครับ อันนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับ คุณจะยิงโฆษณาก็ได้ค่ะ Facebook ก็ได้นะครับนะครับเฟซบุ๊กไปเลยยิงโฆษณาผ่าน Facebook ไปเลยก็ได้นะครับ ก็ยิงโฆษณาไปเลยยิงแบบการการรับรู้ก็ได้ หรือว่าแบบขายสินค้าก็ได้ สร้างการเข้าถึงของคุณได้ทั้งหมด หรือไม่กระทั่ง YouTube หรือ Google ตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ แต่ต้องํำเป็นนะเพราะยูท YouTube Google ค่อนข้างจะยากกว่าแล้อเสียงประมาณค่อนข้างเยอะกว่าถ้าทำไม่เป็นนะครับ คุณอาจจะเสียเงินฟรีประมาณนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกไปครับอย่าหาว่าขายแล้วกันเนาะก็คือค่าค่าใครไม่เป็นแพลตฟอร์มนี้เรารับอยู่แล้วครับ YouTube Google เราทำรับทำการตลาดอยู่แล้วนะครับ ก็ถ้าเข้ามาได้ปรึกษาได้ครับผมรับรองว่าโตแน่นอนนะครับ โอเคหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็จะยิงโฆษณาได้ครับ ทั้งรูปแบบต่างๆในทิกตอกก็ได้ หรืออะไรก็ได้ที่สามารถยิงโฆษณาได้ เขาก็จะเข้ามาคุณอยู่ดี แต่สำคัญที่สุดนะครับ การที่คุณนำเสนอพรีเซนต์ไปเนี่ย ทั้งรูป ทั้งคอนเทนต์ ทั้งวิดีโอต่างๆ ที่คุณพรีเซนต์ไปเนี่ย ถ้าคุณสับกับเสียเงิน แต่ไม่ได้ทำวิดีโอที่ดีที่สุด ภาพที่ดีที่ดีที่สุด คอนเทนต์ที่ดีที่สุด ประหยัดคำที่สุด มันก็ไม่ทำให้คุณเกิดผลลัพธ์ได้เท่าไหร่หรอกครับ ผมต้องบอกแบบนี้นะ หลายคนเข้าใจว่าเนี่ยคือไอเดียที่ดี เนี่ยคือวิธีการที่แปลกใหม่ แต่ผมบอกคุณเลยนะครับว่าวิธีการที่คุณคิดว่านั่นคือสิ่งที่แปลกใหม่อาจจะมีคนทำแล้วแต่ผิดพลาดก็ได้ครับ อันนี้คือบอกไว้ก่อนนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำหรือนำเสนอ ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เสมอไปอาจไปดูหลาย ๆ คนที่ทำ แล้วปรับประยุกต์หรือปรับใช้ให้ใกล้เคียงกับเขาก็ได้ ให้เป็นในแบบของคุณก็ได้ คุณอาจไม่สามารถแต่งรูปได้เหมือนใคร แต่คุณสามารถทำรูปที่มีมุมมองที่ดีในแบบของคุณได้ คุณอาจไม่สามารถตัดต่อวิดีโอได้เก่งได้เท่าใคร แต่คุณสามารถตัดต่อวิดีโอที่ดีที่สุดที่อาจจะมีคนชอบในแนวของคุณก็ได้ การทำเพจให้โต อาศัยกลุ่มอาศัยแพลตฟอร์มการเสียเงินหรือไม่เสียเงินก็ตาม อย่าลืมนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ลูกค้าของเรามองเห็นเยอะที่สุดเข้าใจที่สุด แต่ลูกค้ากลุ่มแรกในการเข้าหาคุณ นั่นคือลูกค้าในแบบของคุณ ลูกค้าในแบบของคุณ คือคนที่เหมือนกับคุณ คนที่ชอบในสไตล์ของคุณ คนที่ชอบในสไตล์คุณจะนำเสนอคือพรีเซนต์ตัวตนของคุณสินค้าของคุณแบรนด์ของคุณออกไปอย่างก้าวกระโดดได้ ถ้าคุณรักษาลูกค้าพวกนี้ไว้ หรือรักษาตัวตนหรือเอกลักษณ์ แฟนเพจเอกลักษณ์ในการทำการตลาดในแบบของคุณได้ คุณก็โตในแบบก้าวกระโดดได้เช่นกันครับโอเคไหมครับอ่ะแล้วหัวข้อที่ 4 อันนี้สำคัญมากที่สุดมากที่สุด ทุกคนจำไว้เสมอนะครับ การทำการตลาดออนไลน์ที่โตแบบก้าวกระโดดในการที่คุณจะต้องศึกษาเรียนรู้แบบใหม่ ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้สอบถาม ไม่มีใครเป็นที่ปรึกษา คุณต้องเข้าใจเลยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดนั่นคือระยะระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับบางคนเร่งได้ในเรื่องของ ระยะเวลาระยะเวลาปรึกษาอย่างลูกศิษย์ผม อย่างคนที่ทำให้ผมมาให้ผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้ถามว่าเขาโตทำไมยูทูบเขาโตก้าวกระโดดได้มีคนดูเป็นหลักหมื่นหลักแสนได้ ภายในระยะเวลาแค่หนึ่งวิดีโอ หรือมีคนที่ทำกลุ่มทำเพจสร้างเพจใหม่สร้างกลุ่มใหม่แล้วโตแบบก้าวกระโดด เขามีคนติดตาม เยอะ อยู่แล้ว แต่ปรากฏว่า เพจ เก่าเขา ที่ ติดตาม50,000ไม่ สามารถ มี คน ดู ไลฟ์สดหรือ เข้า ถึง สินค้าของเขาได้เท่ากับ แฟน เพจ ใหม่ ที่ มี ผู้ ติดตาม หลัก พัน ได้ แบบนี้แหละครับอย่างที่ บอกไป ระยะเวลา ที่ เหมาะสม ครับ กับ บุคคล ที่ เหมาะสม กับกลุ่ม เป้าหมายที่ เหมาะสม ถ้าคุณไม่ มี เงิน คุณ อาจจะใช้ ระยะเวลา นาน หน่อย ใน การทำการตลาดจะพุ่งท้ออย่าพุ่งถอยแต่คุณ ต้องทำต่อไป คุณจะเจอ สิ่ง ที่เป็นคุณ ในแบบของคุณ และคุณจำขายได้ จะทำให้ลูกค้าอยู่กับคุณได้ แต่ถ้าเล่นระยะเวลาอย่างที่บอกไว้อาจจะต้องเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ เช่นการเพราะการที่ผมพูดกับคุณในวันนี้ผมอัปเดตลูกศิษย์ตลอดว่า ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงเรียนวันนี้กับวันพรุ่งนี้อาจจะไม่เปลี่ยนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะ Facebook ปรับเปลี่ยนทุกวัน YouTube Google เขาก็พัฒนาระบบของเขาทุกทุกวัน เช่นกัน อย่างที่บอกไปครับว่าถ้าอยากเติบโตแบบก้าวกระโดด คุณต้องปรับตัวให้ทัน หรือเข้าใจการตลาดออนไลน์ให้ได้มากขึ้น ในทุกๆวันเช่นกัน นี่คือหัวข้อในการทำเพจทำกลุ่ม ทำเฟซบุ๊กส่วนตัวในการก้าวกระโดดทั้งง้อโดยที่ไม่ทั้งใช้โฆษณาหรือไม่ใช้โฆษณาก็ตามทุกอย่างจะเติบโตขึ้นและสนับสนุนสินค้าของคุณสนับสนุนโปรดักต์ของคุณ จากการที่คุณเรียนรู้ทำแบบใหม่ หรือถ้าถ้าต้องการัวิธีรับก็อย่างที่แจ้งไปครับว่าคุณอาจจะต้องมีที่ปรึกษา อาจจะต้องไปเรียนไปทำความเข้าใจใหม่ก็ได้ การเรียนรู้ผมก็เน้นย้ำว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันครับว่าถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้แล้ว อาจจะไม่อาจจะจริงในวันนี้ แต่อาจจะไม่จริงในวันพรุ่งนี้ก็ได้ เพราะผมเองก็ยังเรียนรู้ใหม่ในทุกๆ วันในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์เช่นกันครับวันนี้ผมสามารถยิงยิงโฆษณาเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มเฟซ ผ่างแพลตฟอร์มหรือว่าสามารถทำตลาดออนไลน์โดยที่ไม่ยิงโฆษณาได้ โดยที่ไม่ง้อโฆษณาได้ และมีคนเข้าถึงแบบมหาศาลได้ แต่ในวันพรุ่งนี้รูปแบบที่ผมเคยทำแบบนี้อาจจะทำไม่ได้ก็ได้ และอย่าลืมนะครับผมบอกอย่างหนึ่งคือกลุ่มก็สามารถยิงโฆษณาแบบฟรีได้นะครับ อันนี้บอกไปเลยนะครับ นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปว่า YouTube Google ก็เป็นการตลาดออนไลน์ที่น่าสนน่าสนุกมากเลยถ้าเรียนรู้นะครับ เพราะมันจะโตแบบก้าวกระโดดได้เช่นกันสำหรับสินค้าของคุณ แล้วก็อย่าลืมถ้าใครสนใจปรึกษาสอบถามเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเป็นทีปรึกษาการตลาดออนไลน์ก็ทักเข้ามาแล้วกันติดต่อเข้ามา เรายินดีคำแนะนำคุณแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคุณครับ อย่างที่บอกไปครับว่า การเรียนรู้และเติบโตขึ้นในทุกๆ วันในเรื่องของการตลาดออนไลน์ เป็นสิ่งที่สำคัญ มากกว่าพอกับการที่จะทำให้ถึงค่ะมากกว่าพอกับการพัฒนาโปรดักต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นเช่นกันครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนมากและเรียนรู้และประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ